เหตุการณ์เนี้ยมันเลยมาประมาณสักสี่สิบกว่าปีได้แล้วมั้งตอนนั้นพี่สมัยพี่เด็กๆพี่ก็บ้านพี่อยู่ใกล้วัดครับ แล้วพอบ้านเราอยู่ใกล้วัด ที่แรกของเราสมัยนั้นก็คือวัด ครับนะเลวออกจากโรงเรียนโรงเรียนกับวัดก็อยู่ ติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งหลังจากที่เราเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปเล่นที่ลานวัดหรืออะไรหรือก็ไปดูพวก หลวงพี่ เล่นหมักลงหมักลุกอะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็จะไปรวมตัวบางทีก็ไปขอขนมท่านกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่มีหนึ่งเราก็นั่งอยู่ นั่งดูหลวงพี่เล่นหมากรุกอยู่นะครับ แล้วอยู่ๆเนี่ย ช่วงกำลังเล่นหมากรุกก็คุยกันเรื่องกับเพเฮละอะไรเราแล้วคุยไปคุยมาคือวกเข้ามาเรื่องผีได้ไงก็ไม่รู้เลยนะตอนนั้นจำได้เลยพอวกเรื่องผีแล้วก็อาจด้วยความว่า เรื่องผีทุกคนก็อยากฟังเนาะ เออเราก็อ่ะได้ฟังได้ฟังแล้วเออหลวงพี่บอกหลวงพี่เจอผีกันบ้างไหมเราก็ถามเลยหลวงพี่บอกยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเออเรายังไม่เจอแล้วอยู่ๆก็มีลุงคนเนี่ยนะฮะเขาก็มาเขาเป็นลุงสับเปลือของของที่วัดนี่แหละ ครับแกก็มานั่งคุยกับพวกเราอะไรด้วย แล้วเราก็ด้วยความเป็นเด็กเนาะเข้าไปลุงลุงลุงเคยเห็นผีไหมแก อยู่ๆก็คือเนี่ยก็มองมองพวกเรา แล้วมึงอ่ะอยากเห็นผีหรือเปล่า เออ เออแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยผีเป็นยังไงนะมันกลัวคือด้วยความเป็นเด็กเราดูหนังผีมาก่อนแล้วก็กลัวนะครับแต่แต่ก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เลยบอกเบรกลุงลุงมานอย่าไปทำเด็กมันเล่นอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ย ครับไอ้พวกเราโถเอ้ยลุงหมานมกดีว่าอะไรเงี้ยอ่าดูความเป็นเด็กแล้วก็ตัดแกไปอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบอกลุงหมานก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ โอเควันนั้นเราก็จบเรื่องที่ว่า คุยกันเรื่องผีเรื่องอะไรกันนะนะฮะแล้วเสร็จปะอีกมันจำได้ว่า วันช่วงนั้นมันอยู่เป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์เนี่ยเราก็มาเล่นกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราเล่นเสร็จเนี่ยช่วงที่เราพักเหนื่อยเราก็เห็นลุงหมางก็เดินมาแล้วก็เข้าไปหาลุงหมาง ผู้หมายอาจารย์พูดมาบอกว่าเป็นไงเด็ก ๆ เล่นแล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อนผมมีทั้งหมดอ่ะสี่คนครับและไปคือคนมันก็โผล่ขึ้นมาว่า จริงหรือเปล่าลุงที่ว่าลุงอ่ะเคยเห็นผีอ่ะลุงหมายเลยเดินขึ้นมานั่ง นั่งอยู่ข้างๆมันแล้วก็เล่าให้ฟัง เคยดิกูเป็นสับเปลือยทำไมกูยังไม่เคยเห็นผีเขาก็เล่าให้ฟังแล้วผีเป็นยังไงเขาก็บอกครับาะว่าเล่าแบบ หลากหลายนะ ผีหลายชนิดนะที่เขาเล่าให้เราฟังด้วยความเจ็บเออเราฟังเสร็จแล้วก็ เอ้ยเอาไงก็เลยถามลุงหมานนะจะผมใยาจจะเห็นบีเนี่ยลุงหมาทำให้พวกผมเห็นบีได้ปะเออเป็นเด็กเนาะครับ เออ แล้วพอพอเราตรงนี้ พอตรงหมานี่พวกมึงแน่ใจนะ แล้วก็คนมองหน้ากันเอาสิ ก็อยากเห็นผีอ่ะ ดูดูดูอยากรู้ว่าผีมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออนะรูปร่างหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณหมาก็บอก เออ ได้นั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงมามันตรงกับวันโกนเดี๋ยวมึงมาหากูที่บ้านกูแล้วเดี๋ยวุูทำให้พวกมึงเห็นผีกูจะบอกวิธีให้ทํำยังไงหาคนก็โอเคอาทิตย์หน้าจะได้เจอกันอะไรแต่ด้วยความที่เรา ด้วยความเป็นเด็กเราไม่สนใจอยู่แล้วนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นยังไงรอตั้งเราอยู่อย่างเดียวเลย พอครบเป็นวันเสาร์หน้าพอดีมาเลยเลิกเรียนเสร็จนะครับ ไปหาลุงหมาเลย ช่วงสมัยนั้นต้องบอกมุยนิดหนึ่งช่วงสมัยคุณจรเด็กๆนั่นแหละเวลาแข่งเย็นเนี่ยห้าโมงนี่คือโพเพเลยแบบมืดแล้วนะแสงไฟมืดแล้วนะคือในวัดเนี่ย จะไม่มีแบบไฟไฟทางอะไรนะครับ จะมีนิดนิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยนะครับมันยังตอนนี้เราก็ไปหาลุงหมาที่ที่บ้านของแกพอแบบถึงบ้านแกเสร็จแกก็บอก กูบอกจะบอกวิธีให้มึงเห็นเปลกแกบอกอย่างนี้เราก็นั่งฟังต้องมีวิธีทำวิธีทำยังไงอ่ะนะมึงเข้ามาในห้องพระสวดมนต์แล้วก็แกเนี่ยนำพวกเราสวดมนต์เสร็จปุ๊บแกก็ ไปคว้าหินมาเป็นตลับอะไรสักอย่างนั่นหนึ่งเอาตลาดพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ครับวีรู้สึกเหมือนพี่ศักดิ์เอ่อพี่ศักดิ์ใส่สมอลท็อกหรืออะไรป่ะเสียงมันมันมันทุมแล้วมันใกล้ปากมากแล้วมันฟังคำรวมรวมกันแล้วฟังไม่ค่อยชัดครับไม่ได้ใส่อะไรเลยคุยสดๆงั้นพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์คุยด้วยน้ำเสียงประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้มันเสียงมันรวมรวมกันเป็นเสียงแบบ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋อได้ครับพี่เอาละครับ อ่าโอเค อันนี้ ชัดเจนนะชัดเจนครับแบบนี้นะ แบบนี้นะโอเคแล้วคราวนี้ทีนี้ว่าตุงหมาก็เอาตลับเนี่ยตลับยาเนี่ยแล้วมาป้ายตาเรา ครับแล้วให้พวกเราไปเด่นโอมา แล้วก็ไปเอาไม้กวาดนะครับ แล้วก็ข้าวต้มมัดตะมัดนะครับ คือเป็นอุปกรณ์พิธีที่เราจะไปเห็นเปรตครับ นะครับคราวนี้อ่ะพวกเราก็แยกย้ายไปเอามาพอของมามาเสร็จเนี่ยนะครับลุงหมาก็พาเราไปที่โบสถ์นะครับพอที่โบสถ์เสร็จถามพวกมึงอยากเห็นใช่ไหมมึงไปหน้าเสมานะเอาใบโพวางไว้ กี่คนคือสี่ใบนะครับ ไม่กวาดสามด้ามแล้วก็วางไว้ที่หน้าเสมา แล้วมึงเสร็จปุ๊บมึงก็ท่องอย่างที่กูบอก นะเขาบอกให้เราท่องท่อง เราท่องเสร็จปุ๊บมันตอนที่เราท่องอะอากาศอากาศตอนนั้นจำได้ว่าเป็นหน้าร้อน แต่ตอนที่เรากำลังท่องสวดมนต์กันอยู่เนี่ยท่องวิธีผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรอยู่ก็เหมือนมีลมพัดมาเป็นลมพัด แต่ไม่ได้ลมร้อนนะเป็นเย็นเยือกนยพัดทีแล้วมันรู้สึกว่าขนลุกอ่ะขนลุกสู้ไปทั้งตัวเราก็มองหน้ากันอ่ะ เออพวกมึงตั้งสมาธิดีๆลุงหมาก็บอกมา สมาธิดีๆนะอ่ะเราก็ตั้งสมาธิเสร็จปุ๊บอ่ะพวกมึงเสร็จแล้วเอาใบโพไปแปะไว้ที่หน้าผากแล้วมึงวิ่ง ทวนเข็มนาฬิกา รอบโบสถ์สามรอบ วิ่งเลยเหรอครับ วิ่ง อืมอ่าแล้วก็วิ่งวิ่ง วิ่งจนครบสามรอบช่วงพอรอบที่สามเนี่ย ด้วยความรู้สึกมันมันเหมือนกับ ความรู้สึกมันเหมือนกับ มันตื่นตื่นนะคุณบีมันเหมือนแบบทั้งตื่นทั้งทั้งตื่นทั้งอะไรไปหมดทุกอย่างมันมันดูมันแบบโรนๆไปหมดเลย พอเสร็จแล้วลุงหมากบอกมึงเอามึงหันหลังไปหันหลังเห็นตรงต้นโพอ่ะต้นโพจะอยู่ตรงข้างหลังเในไอ้ข้างหลังโบสถ์นะครับ พอเราหันหลังให้เสร็จ พวกมึงก้มมองไป ลอดใต้วังขา ผมพวกพวกเรียงหน้ากระดานกันก็ก้มมองที่ใต้วังขาตัวเองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหลังต้นโพมันเหมือนมีเงาอะนะครับใหญ่ๆเลยนะ สูงสูงกว่าต้นโพอีกเออพอเราเห็นตรงนั้นเงานั้นอ่ะค่อยๆแบบเดินมาข้างหน้าต้นโพอ่ะ พอเราเห็นเราก้มเรามองมองเห็นอย่างนี้ึกอเหมือนกับว่าเราแทบไม่ใช่สายตาที่เราเห็นนะเพราะเราก้มหัวถูกตักพออย่างนี้เสร็จพวกเราก็เงยหน้าขึ้นแล้วหักไปมองทางต้นต้นโพเต็มเต็มเลยอ่ะครับโอ้โหคันนี้เต็มเต็มเลยอ่ะตัวสูงมากเห็นแล้วเดินออกมาแล้วก็เห็นรูปลักษณ์มากกว่านั้นผ้าผ้าอ่า ตรงกระเบียนเนี่ยนะครับตัวผอมเลยเลยแต่ที่เราเห็นเป็นเงาเป็นเงาสีดำแต่เรารู้ว่า ว่ามันไม่ใช่คนอ่ะ ครับ แล้วกำลังเดินมาทางเราอ่ะลุงหมาตอนที่ว่าเราอยู่ในห้องพักลุงหมาบอกเราว่าพ้าเห็นแล้วมึงต้องรีบกินข้าวต้มมัดให้หมด แล้วก็หักด้ามปาดให้หมดไม่งั้นพวกมึงไม่รอดเห็นเป็นตัวเลยครับ ก็กำลังเดินมาทางเราแล้วเสียงเสียงร้องเหมือนแบบเราได้ยินวิเสียงน้ำแหลมวิแค่พวกเราได้ยินเรามองเลอกลัก คือคือในบริเวณวัดตรงนั้นเหมือนกับ ไม่มีคนอยู่เลยอ่ะ พี่ศักดิ์ไม่มีพระอาศัยอยู่เลยอ่ะ พี่ศักดิ์ครับแบบเงียบมากอ่ะพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ได้ยินไหมพอตั้งเอ่อพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมวิ่งกลับมาที่เสมาใช่ไหมปลาโอ้โหรีบกินกันใหญ่เลยอ่ะกินกินกินกินกินครับ พี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ได้ยินวีไหมฮะ ได้ยินครับได้ยินวีถามพี่ศักดิ์หน่อยสิว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้พี่ศักดิ์ได้มีโอกาสแสดงว่าพี่ศักดิ์ได้ยินวีดีเลยแล้ว พี่ศักดิ์มาได้ยินวีดีเลย์ฮะได้ยินไหมครับ ได้ยินครับอ่าได้ยินครับ ผมได้ยินวีจะถามพี่ศักดิ์ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ศักดิ์มีโอกาสได้ได้ฟังคลิปของวีไหมอุ้ยคลิปไหนเอ่ย คลิปเสียงเสียงเสียงทีวีไม่ได้ฟังครับ ไม่ได้อ๋อโอเค ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่ศักดิ์ค่อยไปไปย้อนฟังดูก็ได้ครับ วิแค่อยากรู้เฉยๆว่าเสียงที่พี่ศักดิ์ได้ยินกับเสียงบางช่วงที่อยู่ในคลิปนั้นน่ะมันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่พี่ศักดิ์เคยได้ยินไหมเพราะว่าวีมีความสงสัย กับกับเสียงนั้นอยู่มากพอสมควรก็เลยอยากได้คนมาช่วยคอนเฟิร์มจริงๆฮะว่า มันใช่ไหม อืม งั้นงั้นต่อคือถ้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสริมให้ทีหลังละกันว่า เป็นรูปแบบยังไงอะไรยังไงโอเคไหมได้ครับได้พี่ นะ อ่ะคราวนี้ว่าถึงตอนที่เราจะต้อง อ่า หักไม่กว่าด้ามไม่กว่าสามด้ามที่เราเอามา ครับ แต่เงานั้นน่ะกำลังเข้ามาใกล้ ใกล้เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆอ่ะจนครั้งแรกคือหักสองอันแรกหักหักได้แต่อันที่สามอ่ะเขาไหร่ก็หักไม่ ันไม่ยอมหักอ่ะแล้วมันแล้วเงานั่นก็เข้ามาใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยคือเริ่มเริ่มเห็นเป็นรูปรักษณ์ของคนไม่ใช่เงาแล้วอ่ะ ครับ ตัวสูงมากอ่ะเดิแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆบุตรแล้ว แล้วทำยังไงทำยังไง อ่ะจนสุดท้ายมีมือมือหนึ่งมาคว้าด้ามไปกว่าเสร็จปุ๊บแล้วก็หักพอหักไปทั้งนั้นแหละ ไอ้เงาไอ้เงาที่เราเห็นเป็นรูปร่างคน แล้วก็เขาก็เสียงเสียงบีดร้องเป็นเสียงเลี้ยม สียงนี่แหลมปี๊ดเลยแหลมมากๆอ่ะวิ่งโหเรียกว่าโหโหเราอึ้งไปหมดเลยอ่ะอึ้งไปเลยอ่ะ ครับแล้วร่างนั้นก็ค่อยถอยถอยถอยแล้วก็หายหายไปหลังต้นโพอ่ะโอ้พวกผมนั่งจ้ำเป้าอยู่นั้นนั่นพูดตรงๆว่าขี่แตกกันทุกคนอ่ะ เออเหมือนเขาไม่ยอมอ่ะเออมือแล้วก็แล้วพอเราเงาตรงนั้นไปรีบลอยแล้ว กหมาดีด่เป็นไงมึงเห็นผีเนี่ยตัดใจพวกมึงไหมโอ้โหพวกผมตรงนั้นอ่ะพอเหมือนเราได้สติกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนที่เราแยกย้ายกันกลับบ้านครับนอนไม่หลับแล้วเราฝันถึง เปรตตรงเนี้ยมาหาพวกเรา ครับทุกคนเลย ฝันเหมือนกันเลยเออจนวันลุกขึ้น เนี่ยเราต้องไปหาโรงพยาบาลที่ บ้านแกจนแกแล้วก็ถามเนี่ย ตอนนี้เออลุงบมาบอกเดี๋ยวมึงก็ทำบุญอะไรให้เขา บอกพ่อแม่มึงนะหามึงมาใส่บาตรแต่จริงๆแล้วพวกมึงเมื่อเห็นแล้วเนี่ย นะเดี๋ยวมึงก็ต้องเห็นตลอดไปเออครับ ครับบอบอก พอบอกนี่เราก็บอก แล้วไอ้ที่ลุงเอาอะไรมาทาเปลือกตาของผมอ่ะครับลุงมาบอกแม่ กะเท่าคนตายนี่เท่าผีใจโหงเออ เอามาป้ายตาไอ้พวกมึงมึงอยากเห็นจะไม่ใช่เหลือแต่พวกงโอ้โหนะคราวนี้ คราวนี้มันก็เหมือนกับว่า ถ้าแต่เรามันั่งเห็นผีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวถูกปะ ครับ แล้วก็เลยบอกมึงไม่มีวิธีแก้เหรอลูกหมาแกก็หัวเราะแล้วแกก็ไปที่ท้องพระมึงบอกมึงตามเข้ามา พวกมึงตามเข้ามาแล้วก็บอกว่า ูจะแก้ให้ก็ได้ แต่มึงต้องกราบกูเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ เออ เออพวกเราก็มองหน้ากันก็เอาสิเนอะได้ได้มีไม่มีครูไม่ได้มีอาจารย์ก็โอเค แล้วก็กลับกเป็นครูอาจารย์แกเอาน้ำมนต์มา แล้วเอาเอาผ้ามา เช็ดเช็ดที่เปลือกตาแต่ก็บอกแกบอกว่าพวกคนก็เหมือนยังไม่ได้เปิดตาที่สามนะครับ แต่ก็จะมีสัมผัสที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ มันก็เรื่องจริงบางครั้งแบบเข้าไปบางที่เราจะรู้สึกเหมือนว่า หลังมันจะวูบขนลุกขึ้นหูเลยว่าไอ้ตรงนี้ไม่ธรรมดา นี่คือสิ่งที่จะติดตัวพวกเรามาตลอดเลย ครับ นะครับ นี่คือ นี่คือเรื่องที่ว่า อยากเห็นผีไหม นี่ก็คือนะครับทั้งหมดของเรื่องอยากเห็นผีไหมถูกไหมครับ พี่ศักดิ์ ใช่ครับ พี่ศักดิ์วีขอโทษทีครับ พี่พี่อ้าวครับวีขอถามพี่หน่อย พี่ใช่ พี่สักรถขนไม้หรือเปล่าครับพี่ ผมสักลงไม้ครับ อ๋อสักลงไม้ ก็ว่าอยู่ผมผมว่าผมอะเคยฟังพี่เล่าแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะเคยเหมือนแบบเหมือนคุ้นเคยเสียงอะอ๋อครับผมโอ้ยขอบคุณมากครับ พี่เป็นเกียรติมากเลยผมแบบ ผมตกใจเลยเพราะว่าในในที่แอดมินส่งมาให้วีอะครับเขาเขาบอกเฉยว่า คือพี่ศักด